เอ่ออยากเล่นตามหนูนะแนะนำว่าให้เลือกเวลาเล่นดีๆเนาะสำหรับตอนนี้หนูนะเล่นตอนเที่ยงคืนเนาะค่ะ เออเวลาเที่ยงคืนนี่หนูนะท่านได้เคยร้องเกมเสือเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาร้องกันมื้อนี้เลยกันแล้วกันโอเค ผมบอกเขาให้สมากเกมเสือห้าแบบเอาให้แบบเข่าดีๆนะจะเป็นเก้าโมงกับตีหนึ่งเนาะค่ะเออเวลานี่การันตีจากอีปันมาแล้วเนาะโอเคได้ก้อนท้องเนาะค่ะ แต่ว่าเขาไม่บาทว่ะเดี๋ยวยี่สิบบาทเนาะโอเค ก่อนท้องนี่เขาไม่ได้กับคุ้มสุ้ไม่เนาะค่ะ เพราะว่ามันคูณ20แต่หากวายชนวายนี่จะเป็นคูณิบเนาะค่ะ หากก้อนยกนี่จะเป็นอ่อเท่าไหร่วะคูณหาเออ ประมาณนี้เนาะค่ะโอเค เดี๋ยวเขาจะค่อยๆเล่นค่อยๆไต่ขึ้นไปก็แล้วกัน เป็นสูตรเก็บไว้เนาะค่ะเวลากะบอกเคยลองมาก่อนมาแบบงงๆไปสิบบาทเนาะค่ะ ถ้าข้อสามร้อยหนูนะสิขยับเป็น 20 บาทเนาะเดี๋ยวเขาสิค่อยๆเอ่อขยับไปที่ละสเต็ปเนาะค่ะค่อยเก็บค่อยไต่ไปเนาะโอเคสำหรับผู้ใดที่บ่ได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะเดี๋ยวหนูนะก็แนะนำว่าให้เข่ากลุ่มเทเลแกรมไว้ดีกว่าเนาะเรากะเขามีกิจกรรมไม่เล่นสำหรับคนที่เอ่อเป็นสายกิจกรรมเนาะค่ะหนูนะแนะนำเลยว่ากดเข่ากลุ่มเทเลแกรมจะดีกว่าเนาะค่ะอ่ะโอ้โหเยาวาเยาวาเฮ้ย โอ้โห ดีนะมันมาให้เชี่ยเหลือแค่ 30 บาทโอ้โห สภาพ สวยโอ้โห เต็มแถวมา 500 บาทโอเคเกือบเบิร์ดแล้วนะ ถ้าเบิร์ดว่างหันนี่หนูน่าจะขยับไปเด่นตีนึงแทนค่ะ โอเคไปไปไป ผู้ใดที่ไม่ได้กดติดตามกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่เนาะค่ะ เออมาเป็นกำลังใจหนูน้าแน่เนาะโอเค ไปเดี๋ยวหนูน้าขออนุญาตปรับไม่กันก่อนเลยเนาะค่ะ เป็น 20 บาทเนาะโอเคแล้วก็ออโต้สิบข้างค่ะเว้ย เดี๋ยว ต้องเป็นไม่บาทดิ เออโอ้โหสภาพสมองไปเบิร์แล้ว โอเคค่ะ เขาต้องกลับไปเก็บไว้ไหมเนาะค่ะโอ้โหเออ ดีแล้วนะที่มันพอเต้น โอเคไว้มาสมมา โอ้โหปวดท้องเป็นอย่างมันค่อยเข่าไม่บาดวะสองรอบแล้วนะ สภาพ โอเค พอดีว่า หนูนะชิ้นกับสูตรไต้ไม่ธรรมดาเนาะค่ะ โอ้โหมา ก็เลย อาจจะมีแบบเบอร์เบอร์แน่ปั๊บไม่ผิดแน่อย่างแน่นเนาะ เดี๋ยวเล่นไป จักขอดสิ้นเดือนก็แล้วกัน เดี๋ยวนะจะกลับไปเล่นสูตรเก่าแล้ว ันก็ใช่อ่ะ เออ ไว้มา เออ ไว้มา สวย โอเคค่ะ ขยับไม่เป็น 20 บาทเนาะค่ะ รอบนี้บอมีพลาด ไป ออโต้สิบข้างเนาะค่ะ โอเค ไว้มาไว้มาโอ้โหเอออย่าว่าเออ สวยก้อนท้องเข่าเนาะค่ะ กะยังดีกว่าบอมาเลยซีร้อยขอเสือเต้นได้มโอเค โอ้เอาจริงๆ หนูนะคิดว่าเขาเก็บแบบไต้ไม้ธรรมดาไว้ยังเข่าไหลก็เขาลงไปเก็บไม่บาดอีกนะ เออ โอ้โหมาว่ะสองมาแล้วค่ะ เต็มแถวดิ สวย อีกหกช่อง เออ อีกสามอีกสามสวยงาม โอ้โห มาหายยูอ่ะพันหกแล้วค่ะ เคเคโคตรเอา โอเค เออ ช่วงนี้รู้สึกว่าเจ็บคอเนาะ ย่านเป็นโควิดอยู่นะ แต่กะร้องตรวจเบิงหลายรอบแล้วล่ะว่าเป็นยักเทียเออมงคือกันคือว่าเป็นวะแต่ว่ามันก็เจ็บคออยู่อ่ะ สองพันไปปรับเป็นไม่บาทเนาะค่ะ โอเค30รอบคือเก้าเนาะ เก็บไว้30รอบแล้วกะเลนไม่ปกติของเขาเนาะค่ะข้างละ 10ข้าง10ข้าง10ข้างไป เรื่อยๆ จนกว่ามันสิเข่าเสือเต้น เออ อันนี้เป็นสูตร ของปันปันสล็อตเนาะค่ะ ถ้าผู้ใดมากะเขาไปกดติดตามเจ๊ปันเห็นเขาน้ำแน่นเนาะโอเค 20 บาทก้อนท้องเข่าแต่ไม่บาทนะสามรอบแล้วนะ เออ สวย เหลือเนื่อย24เออ 12 11ไว้มา 10 9 8 7 โอ้โหเชื่อว่าเขาเลย เฮ้ยไว้บามาเลยว่ะ 3 2 1โอ้โหโบมาเลย วายโบมาเลย10ก็ไม่ สภาพ ไปค่ะ 60 บาทเพราะสามพันเนี่ยเขาปรับเป็นเอ่อร้อยนึงแล้วค่ะ เออ เออ ส่งมา โอ้โห จิตใจถิงบ่ไห้เลยบอมาดิ สวย ปัญหาไป สิบไม่ วยเออโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะ คิดไม่ไป เวลาไม่ค่อยดีด้วยเนี่ย เออ เวลาไม่ค่อยดีปันไหนวะ โอ้โห เหลือเก้าร้อย เออไวมา เออก่อนท้อง ดีนะก่อนท้องมาไห่พันสองค่ะ โอ้โห เออวายมา ฮาวายมาเสือบอเต้นกับคือเก่าเนาะค่ะ มา โอ้โหบอมาโอ้ยวายมาวายมา เออ โอ้โห สองแถวลวดในวายแบบแถวแนวตั้งสองข้างลวดเนาะค่ะ กัมาทิล่ะ แต่ว่าเสือเต้นบ่เขาให้วะอี่ยงวะเนี่ย โอ้โห โอ้โห โอ้ เอออย่าว่า เฮ้ยบ่เขาอีหลีวะโอ้โหมองไม้หลีวะ มันเป็นยังไงวะบนแนะนำแล้วค่ะ เวลานี้ สวยตะโพค่ะ เออ โอเค อีกจ้าอันนี้สี่อ่า อีกอันเดียวมา อีกอันเดียว นั่นละ โอ้โหวิ่งก็สิเข่าให้ โอเคค่ะ บวกมาอีกสามพันบาทซูเปอร์แมกกาวินค่ะสามพันบาทเป็นสามพันเก้า โอเค ไป ลงไปเก็บไว้ไหมสสามครข้างค่ะ เรื่อย ๆ โอ้โห ค่อยโอเคปันไดว่าเวลาเนี่ยเออ เออสวย มาดิ มาดิโอ้โหมาดิ อย่าว่าเถอะ ไว้พวกเขาเออมา เออมา เออ เก็บไว้แล้วค่ะ ไป ไม่ลอยนึงเลยค่ะ ออโต้สิบครั้งคือเก้าส่มา เออสะโพก โอ้โห ไหลลง ไหลลงว่ะ อาการมันเป็นยังไงคือสูมาเน่ เออไว้ ว้เข่าต้องไม่ลอยนี่แล้วไม่บาดมันบ่เข่าดอก ไปมา โอเค โอ้โห ได้สมอีกสมมันได้หน่อยอ่ะ โอ้อีกอันเดียว อารมณ์เสียว่ะ สวย โอเค เดี๋ยวหนูนะก็ขอเซาเลนซัมนี่ก็แล้วกันเนาะไม่ค่อยเข่าบันไดอ่ะ มันบ่แบบบึมบั่มบึมบั่มอ่ะ เวลาไม่ค่อยดีเนาะค่ะ โอเค